สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวสล็อตทุกคนนะครับ เอาละครับ และในวันนี้นะครับมาพบผมนะครับเฮียเจ๋งครับ ในส่วนคลิปนี้นะครับ ผมนะครับจะพาเพื่อนนะครับ มาดูครับแฉวิธีการหลอกของเว็บเอเย่นนั่นเองครับในยุคสมัยนี้นะครับเพื่อนเว็บเอเย่นนะครับ ได้เกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองครับมีเยอะมากๆเลยนะครับ เราก็ไม่รู้นะครับว่าเว็บไหนเป็นเว็บตรงหรือเว็บเอเย่นบ้างนะครับ ทีนะครับเวฟที่คุณมั่นใจเป็นเวฟตรงเนี่ยอาจจะเป็นเวฟเอเยนก็ได้ครับเวฟเอเยนสมัยนี้นะครับทำออกมาที่เหมือนกับเวฟตรงมากๆเลยครับ ผมเลยต้องมาทำคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนนะครับในการเลือกเล่นเวฟนั่นเองครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ แต่ก่อนนะครับที่เรานะครับจะไปรับชมรับฟังคลิปกันนะครับผมนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆครับกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วกด subscribe ผมครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับมาครับเพื่อนเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่ข้อที่1ครับ ครับข้อที่1นนะครับนั่นก็คือมีหน้าม้ามาปั่นเวบให้ครับ ช่วงนี้นะครับมีเยอะมากเลยครับ พวกหน้าม้ารับปั่นนะครับ ผมบอกเลยครับมันไม่มีจริงหรอครับเพื่อนๆพอถ้าปั่นแล้วได้จริงทำไมเขาไม่ปั่นให้ตัวเองเลยครับเพื่อนๆนะครับระวังไว้นะครับ พบเจอแน่นอนครับใน Facebook ระบาดมากจริงๆ ครับ ฝากด้วยครับ ข้อที่ 2 ครับ หลอกให้เรานะครับแชร์ลิงก์หรือว่าทำนู่นทำนี่เพื่อการโปรโมทนะครับ ตามที่เขาบอกนะครับ แล้วนะครับไม่แจกจริงไม่ทำจริงนะครับ เช่นนะครับบอกให้เราเนี่ยแชร์ลิงก์แล้วไม่แจกจริงนะครับ อะไรมานี่ครับอ้างว่าไม่ตามกฎหมายบ้างแหละ ผมเคยโดนครับสมัยแรกนะครับโคตรเสียเวลาเลยแลยเสียความรู้สึกด้วยนะครับ ผมเลยนะครับไม่อยากให้เพื่อนครับโดนแบบผมนะครับ ข้อที่ 2 นะครับ อาจจะสั้นหน่อยครับจะได้ใจความนะครับเพื่อนๆต่อมาครับข้อที่3นะครับ ข้อที่3เนี่ยนั่น่นคือเล่นได้จำนวนเยอะแล้วถอนเงินไม่ได้สักบาทผมนะครับเคยโดนมาแล้วครับอ้างกับผมว่าทดสอบระบบอะไรมาเนี่ยครับเพื่อนๆและก่อนที่เพื่อนนะครับจะลองเล่นเว็บอันนั้นนะครับ ผมอยากให้เพื่อนครับลองไปฝากดูก่อนครับจำนวนหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะครับแล้วลองถอนดูครับถ้าถอนได้นะครับก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยครับหรือว่าถ้าถอนไม่ได้ครับก็เลิกเล่นไปครับส่วนออย่างนึงนะครับต้องดูว่าฝากถอนเป็นระบบออโต้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นระบบออโต้เนี่ยไว้ใจได้เลยครับต่อไปครับข้อที่4นะครับข้อที่4นั่นคือ อย่าไปหลงเช ื่อเว็บที่เอาเปรียบนะครับเป็นยังไงนะครับเว็บที่เอาเปรียบนะครับเพื่อนๆผมยกตัวอย่างนะครับเช่นถอนขั้นต่ำ 100 บาท หรือ 200 บาทนะครับหรือว่ามากกว่านั้นนะครับท่านเพื่อนเติมห้าสิบาทเนี่ยเล่นได้ไม่ถึงยอดถอนขั้นต่ำนะครับก็เล่นเสียให้เว็บเปล่าๆนะครับ ก็เหมือนนะครับเอาตังค์ไปเขาฟรีๆเลยครับต่อมาครับข้อสุดท้ายครับข้อที่ 5 นะครับ นั่นก็คือนะครับทางเวฟนะครับให้สิ่งที่เวฟควรมีให้เราไม่ครบนั่นเองครับเช่นไงนะครับเช่นพวกกงล้อเสียงโชคครับหรือว่าการคืนยอดเสียนั่นเองครับ เวฟที่คุณเล่นนะครับต้องมีนะครับถ้ามีเนี่ยแสดงว่าเวฟเองก็เปรียบเรานะครับแล้วก็เอาเงินของเรานะครับไปกินเองครับโอเคครับเพื่อนๆก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแฉวิธีการหลอกของเว็บเอเย่นนั่นเองครับเพื่อนๆ คิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและผมนะครับมั่นใจแน่นอนครับบ้านเพื่อนนะครับหลังจากดูคลิปนี้เสร็จครับ จะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็เลือกเล่นเว็บได้อย่างถูกต้องนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าชอบในตัวผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในท้ายคลิป เดี๋ยวนี้นะครับ เฮียเจ๋งครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับมาให้เพื่อนครับได้ร่วมสนุกกันอีกเช่นเคยครับโดยเฮียเจ๋งนะครับทำการแจกฟรีนะครับมูลค่า50 บาทครับสำหรับ 8 ท่าน ะครับถ้าใครอยากได้นะครับเพื่อนๆฟังกติกาดีนะครับ โดยกติกานั่นก็คือนะครับเพียงแค่เพื่อนๆครับกดไลค์คลิปนี้ครับแล้วกด subscribe ให้ผมนะครับแล้วตอบคาถามของผมครับลงในที่ช่องคอมเมนต์ด้านใต้คลิปครับคำถามนะครับนั่นก็คือเพื่อนๆนะครับเคยนั่งปั่นสล็อต หรือว่านานที่สุดกี่ชั่วโมงต่อวันนะครับ นี่นะครับคำถามนะครับให้เพื่อนๆครับคอมเมนต์และบอกผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมมาสุ่มหมอ8คนมารับรางวัลนะครับผม และก่อนที่ผมจะไปนะครับผมขอฝากเว็บด้วยครับ เป็นเว็บตรงนะครับในผ่านเอเนตนแน่นอนครับและเป็นเว็บที่ผมเล่นประจำด้วยนะครับพร้อมกับโปรโมชั่น ดีๆเลยครับที่รอเพื่อนๆอยู่นะครับเช่นนะครับฝาก 10 รับ 100 และฝาก 20 ก็รับ1เช่นกันครับและโปรโมชั่นดีๆมากมายที่ผมไม่ได้กล่าวนะครับลองดูครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใต้ description ของคลิปได้เลยนะครับผมมาทิ้งไว้นะครับลองดูครับเพื่อนๆ และสุดท้ายนี้นะครับ ผมนะครับ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ขอบคุณทุกคนมากครับ ที่ดูกันจนจบคลิปนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ